ไปต่างประเทศอยากจะซื้อกาแฟกลับมาจะต้องจัดการยังไง คลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะ อยู่กับบุญช่องบุญนิสต้านะคะ วันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับกาแฟมาแนะนำกันอีกแล้วค่ะ ช่วงนี้เนี่ยนะคะ เราเริ่มที่จะเดินทางออกนอกประเทศกันได้แล้ว หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะได้ไปเที่ยว อาจจะได้ไปทำงาน แล้วก็ซื้อเม็ดกาแฟกลับมา ทั้งกินเองหรือว่าฝากเพื่อน ไม่ก็ฝากคุณเพื่อนๆที่ได้ออกนอกประเทศเนี่ยช่วยหิ้วกันกลับมาให้เรา เราเองก็เช่นกันค่ะ เพื่อนเราเนี่ยไปทำงานที่อังกฤษมาอาทิตย์หนึ่งนะคะ เราก็ไม่พลาดที่จะฝากให้คุณเพื่อนเลิฟของเราเนี่ยช่วยหิ้วกาแฟกลับมาให้ค่ะ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดบางประการนะคะ ก็เลยทำให้กาแฟที่เพื่อนเราเอากลับมาเนี่ยมันมีปัญหาค่ะ เราก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเทคนิควิธีการในการขนเม็ดกาแฟเดินทางโดยเครื่องบินมากับเราค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยกาแฟที่คั่วมาแล้ว สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้นะคะ ไม่ว่าจะโหลดใต้ท้องเครื่อง หรือว่าถือเป็นแฮนด์แครี่ แต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อเม็ดกาแฟนะคะ ไม่ว่าเราจะบินไปประเทศไหนเนี่ยเราก็จะต้องศึกษากฎกติกาของแต่ละประเทศกันก่อนนะคะ ว่าสามารถนำเข้าได้ปริมาณเท่าไหร่ หรือต้องดีแคลร์ก่อนไหม ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะ หรืออย่างประเทศเราเองเนี่ยฮิ้วเข้ามาได้แต่ก็ต้องระวังนะคะ ถ้าซื้อมาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอาเข้ามาขายหรือเปล่า จะโดนภาษีโดนอะไรอีก แต่ถ้าเป็นสารกาแฟนะคะ หรือว่าเม็ดกาแฟที่ยังไม่ได้คั่วเนี่ยหลาย ๆ ประเทศเขาไม่ให้นำเข้านะคะ เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ พันธุ์ทางการเกษตรค่ะ มีประเด็นในเรื่องของพันธุ์พืช แมลงเชื้อโรคพวกนี้ค่ะ ส่วนถ้าเป็นกาแฟผงหรือว่า instant coffee นะคะ เราเคยได้ยินว่ามันมีข้อจำกัดในการ hand carry ค่ะ มีกำหนดเอาไว้ว่าต้องไม่เกินกี่ออนซ์ ถ้าเกินก็จะต้องโหลดเอา ส่วนเรื่องบรรจุภัณฑ์ของถุงกาแฟนะคะ ถ้าจะให้ดีนะคะ ให้เราเลือกถุงที่ลักษณะเป็นถุง resealable ค่ะ หรือว่าถุงที่เป็น ziplock ในกรณีที่เราโดนเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขอให้เราเปิดถุงกาแฟเพื่อขอดูของข้างใน ก็จะสามารถปิดกลับเข้าไปได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นถุงกาแฟแบบที่ว่าต้องตัดทิ้ง หรือว่าฉีกออกไปเพื่อเปิดเนี่ยนะคะ เราก็จะเซ็งๆนิดหน่อยค่ะ ยกตัวอย่างถุงให้ดูนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็นถุงแบบซิปล็อกนะคะ อันนี้เป็นถุงใหม่มันยังไม่ได้ใช้ก็คือจะเป็นอย่างนี้ เวลาเขาใส่กาแฟให้เราแล้วเนี่ยเขาก็จะซีลใช่ไหมคะพอซีลปิดตรงนี้ เวลาเราจะเปิดเนี่ยเราก็จะต้องฉีกซิปล็อกตรงนี้ค่ะ ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นถุงลักษณะที่ไม่มีซิปล็อกนะคะ ไม่สามารถ resealable ได้ค่ะ ก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันก็จะเปิดอย่างนี้พอซีลปุ๊บ เห็นไหมคะสองฝั่งเนี่ยมันไม่มีซิปล็อกอะค่ะ เราก็จะต้องตัดอย่างเดียวเลย เมื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราก็ซื้อกาแฟได้เลยค่ะ แต่การที่เราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันมีวิธีการของมันอยู่นะคะ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การบรรจุกาแฟที่มาจากร้านเนี่ยนะคะ ส่วนมากที่ใช้ทั่วๆไปเนี่ยที่ถุงกาแฟนะคะ เขาจะมีตัว one way valve หรือว่า degassing valve อยู่ค่ะ หน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งเจ้าวาล์วตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้างในถุงเนี่ยนะคะค่อยๆปล่อยออกมา แต่ว่าจะไม่ให้อากาศภายนอกเนี่ยผ่านเข้าไปค่ะ นี่ด้านหลังนะคะ เพราะว่ากาแฟเนี่ยนะคะเขาจะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเรื่อยๆตั้งแต่คั่วเสร็จ ตอนคั่วใหม่ๆเนี่ยก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเม็ดกาแฟเนี่ยมาก สังเกตได้ว่าถ้าเราเอากาแฟที่เพิ่งคั่วมาใหม่ๆเนี่ยนะคะมาชงเนี่ย มันก็จะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาตอนที่บลูมหรือว่ามีเครมม่าออกมาในกาแฟเอสเพรสโซ่ที่มากกว่ากาแฟที่คั่วมานานแล้วค่ะ และถ้าเกิดว่าเจ้าถุงกาแฟบางเจ้านะคะที่เขาไม่มีเจ้าวันเววาวเนี่ยค่ะ บางครั้งเนี่ยถุงเขาก็จะป่องมากเลยค่ะ เพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เม็ดกาแฟมันปล่อยออกมาเนี่ยนะคะมันอบ อบอบอบอยู่ในถุงค่ะ ออกไปไหนไม่ได้ และถ้าเยอะมากๆเนี่ยนะคะ บางครั้งถุงก็จะระเบิดเลยค่ะ ซึ่งเหตุการณ์ถุงระเบิดเนี่ย มักเกิดกับกาแฟขั้วเข้มค่ะ เพราะว่าจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สะสมเยอะกว่าขั้วอ่อน ซึ่งกาแฟขั้วอ่อนเนี่ยนะคะ ก็จะสามารถใส่ถุงที่ไม่มีวาล์วก็พอโอเคอยู่ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างถุงที่มีวันเววาล์วนะคะ มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวจะโชว์ถุงที่ไม่มีวันเววาล์วให้ดูนะคะ นี้เป็นตัวอย่างที่ไม่มีวันเววาวค่ะ ด้านนี้ไม่มี ด้านนี้ก็ไม่มีค่ะ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เราจะต้องใช้วันเววาวเนี่ย ก็เพื่อป้องกันอากาศเข้าไปค่ะ เพราะว่าก๊าซออกซิเจนในอากาศเนี่ยนะคะ เมื่อมันทำปฏิกิริยากับกาแฟเนี่ย เราเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะ มันจะทำให้กาแฟสูญเสียอารมา แล้วก็รสชาติไป บางโรงคั่วเนี่ย ถึงกับต้องอัดก๊าซไนโตรเจนเพื่อป้องกันการออกซิเดชันที่เกิดขึ้น เหมือนพวกมันฝรั่งทอดที่อัดถุงด้วยแก๊สไนโตรเจนเพื่อยืดวันหมดอายุค่ะ ทีนี้เวลาเราเอาถุงกาแฟขึ้นเครื่องบินเนี่ย ถ้าเราโหลดใต้เครื่อง ซึ่งความดันบรรยากาศบนเครื่องบินนั้น จะปรับความดันให้อยู่ที่ระดับเท่าๆกับระดับความสูงประมาณ 1,500ถึง2,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อผู้โดยสารที่มีสุขภาพร่างกายปกติ คิดเป็นความดันต่ำกว่าระดับพื้นราบโดยประมาณ 15-20%ค่ะ การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศที่ห้องใต้ท้องเครื่องก็จะทำให้วาล์วเนี่ยเสียหายได้ค่ะ และอาจจะทำให้อากาศข้างนอกเนี่ยเข้าไป หรือว่าถ้าวาล์วไม่เสียหาย ความดันภายนอกที่ต่ำกว่าในถุงเนี่ยมันก็จะทำให้แก๊สระบายออกมาเร็วกว่าปกติ แล้วก็จะระบายจนกว่าแรงดันในถุงกับนนอกถุงเนี่ยจะเท่ากันค่ะ หรือถ้าที่ร้านใช้ถุงที่ไม่มีวาล์วและถุงไม่แข็งแรงเนี่ย ถุงมันก็อาจจะพองออกจนระเบิดหรือว่ารั่วได้ค่ะ ถึงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะงงเล็กน้อย แต่ถ้าคนที่เคยไปเที่ยวบนยอดเขาสูงๆ ก็อาจจะมีประสบการณ์ที่ว่าขาขึ้นเนี่ย เราขนเอาขนมขบเคี้ยวขึ้นไป แล้วพอตอนที่เราไปอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะ ความดันอากาศภายนอกเนี่ย มันจะน้อยกว่าในถุงขนม ถุงขนมก็เลยเหมือนจะมีแรงดันอากาศพยายามที่จะดันออกค่ะ ถุงมันก็เลยจะพองออก แล้วพอเราแกะกินบนภูเขานะคะ แล้วเราก็ปิดถุงให้สนิทค่ะ แรงดันในถุงเนี่ยก็จะเท่ากับแรงดันอากาศด้านนอก ซึ่งแรงดันอากาศตรงจุดนี้เนี่ย ก็จะน้อยกว่าพื้นราบ และเมื่อเราลงมาถึงที่พื้นราบ แรงดันอากาศที่มากกว่าในถุงก็จะบีบอัดถุงให้มันเป็นเหมือนถุงสูญญากาศค่ะ อันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์กาแฟที่เพื่อนเราหิ้วมาให้ค่ะ ถุงนี้นะคะมันจะยังเป็นกาแฟที่ดูเป็นถุงปกติค่ะ พองๆ เพราะว่าถุงนี้เนี่ยเพื่อเราถือขึ้นเครื่องนะคะ เห็นไหมคะเม็ดกาแฟยังขยับไปขยับมาได้ เพราะว่ามีอากาศอยู่ แต่ว่าถุงนี้เนี่ยนะคะ จะเป็นถุงที่ผิดพลาดค่ะ โหลดใต้ท้องเครื่อง มันก็เลยจะกลายเป็นลักษณะถุงสูญญากาศแข็งๆ เหมือนถุงข้าวสารไปแล้วค่ะ ไอตัวที่เป็นถุงสูญญากาศเนี่ยนะคะ เป็นถุงที่มีปัญหา กาแฟก็จะไม่สดใหม่แล้วค่ะ เราก็จะต้องรีบกินนะคะ สำหรับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยในการที่เอากาแฟขึ้นเครื่องบินนะคะ ก็คือถือขึ้นเครื่องแบบแฮนด์แครี่ค่ะ แล้วก็ปิดเจ้ารูวันเววาวไว้ด้วยนะคะ ปิดไว้ด้วยสกอตเทปเพื่อป้องกันวาลวเสียหาย และก๊าซไม่รั่วออกมาเนื่องจากแรงดันภายนอกที่น้อยกว่าในถุงกาแฟค่ะ ลงขั่วบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีปิดสติกเกอร์เอาไว้ให้เราแล้วตั้งแต่ตอนที่เราซื้อเลยนะคะ อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเป็นของคอฟแอนบันค่ะนี่ปิดไว้แบบนี้ ส่วนอันนี้เนี่ยนะคะอีกอันนึงจะเป็นของ Simple c a f ่ค่ะเขาก็จะปิดไว้เหมือนกัน แต่ถึงแม้ว่าเราจะปิดวาล์วเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะ เราก็ไม่แนะนำให้โหลดใต้เครื่องค่ะ ลองนึกสภาพเวลาที่เราโหลดขนมกรุบกรอบถุงพองๆแบบพวกเล หรือว่าน้ำอัดลมเบียร์ไว้ในกระเป๋า แล้วมันเป็นยังไง กาแฟก็อย่างนั้นเหมือนกันค่ะ เราก็จะต้องระวังนะคะ รอบนี้เนี่ยอาจจะดวงดีไม่เป็นอะไร แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ดวงดีแบบนี้ก็ได้นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ แล้วก็กด subscribe กันด้วยค่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟค่ะ บ๊ายบาย